I go. อบคุณด้วยนะครับกับทีมกับรัฐสภาในการงานกับร้อยตำรวจตรีพรพรบิงประการด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณการติดตามด้วยนะครับผมอันนี้นะครับพวกเราในงานก็ลาดิการวันนี้ปะกรกับข้าวบอล away, nothing good. It's Gracias. ขอบคุณนะครับจากเราทีมงานของมงคลเชนในการบรรหารนะครับจากนโบนัทบอลและเปิดพิษด้วยนะครับไว้กันหน้าฟ้าใหม่หลายคนจะได้มารับใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งนะฮะในวันที่ 7 ตุลาพวกเราทำการแสดงอยู่ที่บ้านบ้านคงเจริญทรัพย์อยู่แยกกันโยเองนะครับตอนท้ายนี้พวกเราทีมงานขอรับลาทุกท่านด้วยคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดีครับ bye.